อะไรวะ ดินเนอร์ปะเออน่าชื่อดินเนอร์สักอย่างนะผมไม่ได้ใจชื่อเกม ไอเกมร้านอาหารแล้วนะเพื่อนนะ มาจัดกันสักหน่อยครับผมบมิได้ัทมาสักนิดนึงแล้วเกมนี้ ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็จะลืมนะเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับผมนี่มาถึงก็เต็มกราฟไปดอกหนึ่งแล้วมาเว้ยมาเว้ยมาดีเนี่ยเฮ้ยมาดีนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเช็ดเค แล้วตัวคูณมาคูณ7ซัดด้วยจังหวะนี้นะคูณ 7 ไปหมับเข้าให้ หมับก้อนใหญ่ก้อนโตมาก้อนแรกโอ้โหมาถึงก้อนใหญ่ก้อนโตไปร้อยหกสิบเอ็ดบาทเลยว่าชิดเคมาดีจัดๆนะเมื่อจังหวะนี้ไปลุยกันต่อผมมาขออนุญาตจัดเลยละกันนะครับนะจัดฟีเจอร์ไปเลยไม่รอช้าไม่รีรอผมมา นอกฟรีมาดีขนาดในฟรีมันจะดีขนาดไหนวะเช็ดเคต้องลองดูนะเพื่อนในฟรีทรงเน่าจัดเลยเมื่อนโหห้าสเปนแล้วยังไม่แตกเลยอ่ะเฮ้ย ผ่านไปครึ่งเลยไม่แตกสักดอกเลยเมื่อนอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเพิ่งจะแตกดอกแรกมาแล้วจังหวะนี้ ตัวคูณคูณห้านะ ไหลไหมขอไหลไหลได้เปล่า เออหลายอยู่นิดนึงก็ยังเอาวะนิดนึงีัยเอาคอสเกตเตอร์อีกตัวนึงมาจะได้สปินเพิ่มนะอุ้ยเต็มกราฟอยู่ดอกนี้เช็ดเขี้ยวเรื่องขอเมื่อนตัวคูณคูณห้าอยู่ครับผมเอาเรื่องอยู่ดอกนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่คูณห้ามาป้ายไปครับผมร้อยกว่าบาทวะถึงไหมไม่ถึงวะไม่ถึงอยู่นี่หว่าร้อยกว่าบาทได้อยู่ได้อยู่เต็มกราฟไปอีกดอกนึงครับผมจังหวะนี้นะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละขอหลายๆอย่างนั้นแหละคูณ12 ไปมาบ่อให้ดอกนี้ รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกดอกหนึ่งนะเมื่อ176บาทว่ะเช็ดเคมันมาแล้วเว้ย มันเริ่มจะมาแล้วเว้ยมันเริ่มจะมาแล้วเว้ยทรงเริ่มมาอยู่นะเพิ่งได้เห็นทรงนิดนึงยังไงกันต่อดียังไงกันต่อดี โอ้โหหมดก๊อกไวจัดเลยว่ะกูซื้อไปทั้งเท่าไหร่วะเนี่ยแต่ไปสองร้อยแปดแปดซื้อไปแพงกว่านี้ไม่ใช่หรอโอ้โหเดี๋ยวกนถือว่าโอเคอยู่นะไปไปเบ็ดห้าพอแล้วกันอ่าล้างกรามก่อนนิดนึงแล้วกันนะ ไม่ต้องรีบเพื่อนไม่ต้องรีบผมว่าเดี๋ยวมันก็มาเชื่อผมเดี๋ยวมันจะคัมแบ็กแตกเบาจัดเลยชิดเคแตกเบาจัดเลยเฮ้ยสเต็กโอ้โหสเต็กมึงอะไรนะมึงเข้ามาทำไมเบอร์เกอร์น่ะี๋ยวสเต็กเอ้ยยัดฝีแม่งเลยแล้วกันมา อย่าไปหย่องเมื่อกันจับไป หมดหน้าตักเลยเนี่ยหมดหน้าตักเลยเนี่ยถ้าฟรีไม่แตกก็คือหมดตูดแล้วนะแต่ยี่สิบบาทลองดูครับผม มาอุ้ย สติกได้อยู่สติกได้อยู่ครับผมตัวคูณมาอยู่จังหวะนี้คูณเจ็ดน้ำหมับเข้ไปเจาะนี้น่าจะได้อยู่นิดนึง91บาท ถือว่าโอเคอยู่ครับผม อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ ยังไงกันต่อ ยังไงกันต่อเอ้ย อย่างนี้เริ่มไม่ใช่แล้ว อย่างนี้เริ่มไม่ใช่แล้วเพื่อนเบาเกิน เบาเกินคูณสิบเอ็ดแต่เบาขนาดนี้มึงจะคูณทำใหม่วะนี่อ่ะเกินไปเออหัวใจมาต่อผมมาพอยไปแล้วตัวคูณคูณี่นะมับ ก็ยังเบาอยู่ดี มันยังไกลกับคุนที่กูซื้อไปเนี่ย กูซื้อตั้งสามร้อยเงินแต่ร้อยเดียว เออเบอร์เกอร์มาอยู่จังหวะนี้แล้วตัวคูณคูณ17 ไปหมับห้อยโอ้โหก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่ว่ะก้อนใหญ่ก้อนโตไปร้อยเจ็ดสิบบาท แต่ก็ยังไม่ได้กำไรอยู่ดีนะมันเอาโอนิดเดียวเองอ่ะแต่ไปสามร้อยกว่าบาทสามร้อยแปดบาทซื้อไปประมาณสามร้อยเจ็ดสิบห้าป่ะ โหยังขาดทุนอยู่ดีเบ็ดสี่แล้วกันเพื่อนมา ยัดกันต่อเลยไม่รอช้าไม่รีรอ นะ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 โอ้ผมว่ามันเรื่องไม่ใช่แล้ววะผมว่ามันเรื่องไม่ใช่แล้วชิบหายแล้วเพื่อนมันไหลเกิน มันไหลลงอะดิไม่ใช่ไหลมันไหลลงเกินสปินสุดท้ายแล้วคุณจะแต่ 40 บาทกูถามจริง เออ นิดนึงก็เอา เว้ย นิดนึงก็เอาหมดอะจังหวะเนี้ย เออ ไป ไปต่อไปต่อ โอ้โหคูณ15 แต่12 บาท ได้มาทั้งหมด52 บาทมึงเอามาทำใหม่วะนี่เกลือจัดเลยเมื่อนไปหมุนมือดีกว่านะผมไม่ไหวแล้วมันก็ต้องหมุนมือแล้วแหละโหทุนกูเหลือไม่ถึงร้อยเนี่ย ซื้อฟรีไม่น่าได้แล้วเป็นหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลยนะมาส่งเน่าจัดจัดเลยผมวันนี้ ดูส่งแล้วน่าจะหมดตู้เฮ้ยแต่มันอาจจะมีพิกงพิกเกนตอนท้ายนะครจะไปรู้ลองลุ้นกันนะมั้นะลุ้นกันดูครับผม กูดูทรงแล้วไม่น่ามีวะไม่น่ามีลงมีลุ้นแล้ว มั้งนี่อ่ะ เฮ้ย โอ้โหอุ้ยเอาเทเตอร์เข้าเฉยเลยโอ้โหมึงมาเข้าอะไรตอนนี้นี่ไงผมบอกแล้วมันต้องมีลงมีลุ้นกันบ้างแล้ว ันต้องมีลงมีลุ้นกันมากแหละสเก็ตเตอร์มาเข้าตอนท้ายอย่างนี้นะเมื่อนะว่ายังไงดีทีเกมหรือเปล่าแล้วกูขอทุนคืนก็ได้มาวันนี้ผมขอทุนมาเท่าไหร่วะห้าร้อยกว่าบาทมั้งเออขอทุนคืนเนี่ยดีมาไหนๆมึงก็เข้าให้กูแล้วอ่ะเอาหน่อยเว้ยมันเข้าแบบงงๆเลยนะผมไม่ได้คาดหวังนะเมื่อกี้นึกว่าจะหมดแล้วแรกๆตอนที่เกมนี้มันออกมาใหม่ๆมันแตกดีอยู่เลยนะว่าทำไมช่วงนี้เป็นงนี้แล้วเนี่ย อผ่านไปสักสักหน่อยหนึ่งแม่งเริ่มแตกยากแล้วพีจีนะ เฮ้ย สามสปินสุดท้ายแล้วนะเมื่อนะ ดูทรงแล้วน่าจะ น่าจะเกลือ โอ้โห กูถามจริงอุตส่าห์ได้เข้าฟรีแบบฟรียังไม่แตกกันนะ โอ้โหฟีแบบฟียังแตกแค่เท่าไหร่วะนะสิบห้าบาทเจ็ดเคทำทำไมวะนี่แม่งไม่ไหวแล้วมึงไปมึงเอาไปให้หมดเลยป่ะมึงจัดไป มึงจัดไป โอ้โหจะจะแตกให้กูเนาะสิบบาท เอามาทำไมก่อน มึงเอาไปเลย กูให้ไป มึงจะมาทำกับกูขนาดนี้นะ ไอเช็ดโคก